จะมาช่วยทำนาเห็นข้าวมันขึ้นราคาอยากมีพ่อตาทำนาดูพี่กนจอ หาคุณนอนผู้หลงแดนต้องนำไปบอกพ่อแม่ เพื่อให้แกได้รับรู้ ลูกมีภรรยา ได้เป็นชาวนาคงนาดูจะได้เป็นยาเป็นปูเพราะเลือดไอ้หนู อยู่ไกลหัวใจมันกลุ้ร้อนรุ่งเดือนเมษาน้ำตา่หมดอย่าให้พี่อดอะไรหาไม่นานที่ก็กลับมามามั่นสาวหน้าชื่อว่าวิไลโอกาสนา เข้ามันษาเทศกาลจงคอยพี่ขอไม่นานที่กลับมาคงไกล จัดให้เลยละกัน Purana Vimara on a a la Valentina. ลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ไม่อยากให้จบเลย เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะขึ้นสาบังโพหัวหน้าเราอยู่ตรงนู้นเพอรู้ว่าสาบังโพหัวหน้ากูมาโพตรงแนี้แล้วเลยเแป๊บเลยเรียบมาปั๊บเพลาดไม่ได้จริงผลงานเพลงนี้